อาหารเช้าแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าซาราปันปากีอาหารกลางวันแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่ามากันเสียงอาหารเย็นแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่ามากันมาลามอาหารค่ำแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่ามากันมาลามข้าวแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าบรัสน้ำ แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าไอร์กาแฟแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าก็ปีนม แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าซูซูเนื้อหมูแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า d a กิ n g b a บีไก่แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าายามลา แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าอีกันเนื้อวัว แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าด a g i ิงซาปีผักแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า s a ย u รันเครื่องบิน แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าเป s าวาต t e r b a หนังสือเดินทาง แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าพาสปอร์ตตำรวจ แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า polisi พนักงานแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า staff เจ้าหน้าที่แลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า staff ผู้ชายแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าเปรียผู้หญิงแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า wanita เด็กแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า anak anak สามีแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า suami ภรรยา แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าิสตรีพ่อแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า อายาแม่แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าอิบูพ่อแม่แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าออร่างตัวปู่แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่ากะแกกย่าแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า น e n น่ลูแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าตามันป้าแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าบีบี พี่แลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าซาดาราน้องแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า อาดิกลากิลากีพี่ชายแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าซาดารา น้องชาย แลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า saudara พี่สาวแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า sister น้องสาวแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า sister